ณจุดนี้ก็อยากจะอธิบายว่าตรงนี้คืออะไร หลังจากเรามีกระบวนการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตาม แล้วก็กระบวนการหมักขยะเปียกขยะสดนะครับ เราพร้อมแล้ว เรามีเศษหญ้าในสวนใช่ไหมครับอาจจะเกิดจากการตัดหญ้าถากหญ้า หรือจากต้นหมากลากไม้ที่เราปลูกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอามาใช้ได้หมดนะครับ กระบวนการตรงนี้ผมเรียกว่ากระบวนการของการหมักปุ๋ย รือถ้าเรียกสั้นๆอย่างที่ผมตั้งให้ก็คือการทำห่อหมกดินติดแอร์ในในลักษณะนี้ถ้าเราใช้ท่อด้วยเราจะเราจะให้มันมีการระบายอากาศของกองปุ๋ยออันนี้เมื่อกี้สาธิตให้ดูคันนี้ถามว่าที่มาของการหมักหมักปุ๋ยแบบห่อหมกติดแอร์มันคือยังไง ก็คือการพัฒนาการจากจากชาวบ้านที่เขาทาก็คือบอกว่าหวานพืชตระกูลถั่ว พวกปอเทืองพวกถั่วต่าง แล้วก็ไถกลบ ใช่ไหมครับ อันนั้นก็เป็นการหมักอย่างง่ายสุดอ่านี้ถ้าเราต้องการรวบรวมอินทรีย์วัตถุ แล้วก็มาทำปุ๋ยเพื่อให้เกิดพลังปุ๋ยเยอะๆมันก็เหมือนกับทำเลนนูนเอาเลนนูนรวมแสงใช่ไหมก็มารวมเศษอินทรีย์วัตถุมารวมกัน แล้วก็ก่อกองขึ้นมานะครับ ในสูตรตรงนี้ขออธิบายสูตรก่อนว่า ในสัดส่วนที่ใช้ตรงนี้ก็จะมีใบไม้ใบหญ้าประมาณ 90%นะครับใบไม้ใบหญ้าหรือ เศษอินทรีย์วัตถุนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วก็จะมีดินนะครับดินนี้เราก็ใช้ดินหน้าดินธรรมดานี่แหละครับดินร่วนซุยนี่ฮะร่วนซุยนะครับหรือถ้าถากหญ้ามามันมีดินติดกับรากหญ้าก็ไม่ต้องใช้ดินก็ได้ แต่ถ้ามันเป็นหญ้าที่ตัดมาหรือที่มันไม่มีดินติดเราต้องใช้ดินด้วย เพราะวัตถุประสงค์ก็คือจะต้องเอาดินนี่มามาเป็นตัวกดทับใบใบไม้ใบหญ้า และจะเป็นตัวที่คอยดูดซับปุ๋ย ันเกิดจากจุลินทรีย์หรือขยะเปียกที่เรามากองทับเนี่ยมันจะเน่า พอใบไม้ใบหญ้ามันเน่าปั๊บมันจะมันจะซึมไปหาดิน เพราะนั้นดินนี้ก็จะกลายเป็นดินปุ๋ย สามารถเอาดินทรายล้วนๆมาทำก็ได้นะครับ ผมเคยทดสอบแล้วตัดหญ้าในสนามหญ้าแล้วก็เอาวิธีการอย่างนี้แหละครับ แล้วดินทรายนั้นกลายเป็นดินออกสีดำ แล้วก็ได้ใบไม้ใบหญ้าไปคุมต้นหมากรักไม้เราก็ ตรงนี้ผมจะขุดหลุมเพื่อฝังหลักก่อนนะครับขั้นแรกคือต้องฝังหลักระบายระบายความร้อนจากกองปุ๋ย ถามว่าทำไมถึงต้องระบายก็เพราะว่ามันดีดีกว่าไม่ทำนะคือเราจะต้องพัฒนาให้มันดีไปเรื่อยๆนะครับ คือถ้ากองเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องมีท่อระบายก็ได้ใช่ไหมครับนะแต่วิธีนี้จะเป็นการหมัก กองปุ๋ยที่ผมตั้งชื่อมันว่าห่อหมกดินติดแอร์นะครับห่อหมกดินติดแอร์จะไม่ต้องกลับกองปุ๋ย ใช้เวลาประโยชน์ของมันก็คือใช้เวลาน้อยประมาณ 2 อาทิตย์ หรือไม่เกิน 20 วันปุ๋ยก็ใช้ได้ทุนต่ำเพราะเราทำในพื้นที่กสิกรรม เราเอาอินทรีย์วัตถุหรือสิ่งที่มีบริเวณที่จะจัดทำนั้นนะครับดำเนินการได้เลย นะฮะก็ ฝังท่อเพื่อระบายความร้อนออกจากกองปุ๋ย คือถ้าเราไม่ระบายเราต้องกลับกองใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการคือถ้าปุ๋ยมันร้อนเกินไปมันก็มันก็จะเน่าเน่าดำมันจะมีกลิ่นแก๊สแอมโมเนียอ่าก็เอาท่อมาเจาะนะครับ อันนี้ท่อ 3 นิ้ว PVC 3นิ้วเจาะให้เป็นรูพุนนะครับ โดยเจาะให้มันมีส่วนข้างล่างที่จะฝังลงไปในดินนะให้มันพอดีพอดีนะครับ นะโดยให้รูที่อยู่ล่างสุดนี่อยู่ประมาณผิวผิวของระดับพื้นดิน แล้วนำท่ออีกชิ้นหนึ่งเป็นท่อขนาด 4 หุนหรือครึ่งนิ้ว ท่อ PVC เหมือนกัน เอามาเสียบในตำแหน่งรูที่ล่างสุดนะครับเสียบเข้าไปเลยเพราะว่าไอ้รูสว่านมันพอดีอยู่แล้วประมาณ 20 มิลนะครับตั้งหลักให้ตรงแล้วก็คุก ว้ทำไมนะครับก็เพื่อให้อากาศเย็นมันเข้าข้างล่างแล้วมันก็ไหลเข้ามาตามท่อเล็กนี้แล้วก็ลอยขึ้นไปข้างบนนะเราเรียกว่าอร์คอนเว c ชั่นคือการพาความร้อน ระบบการพาความร้อนหรือการหมุนเวียน มันจะเป็นไดนามิกหรือจะเป็นไซเคิลในการหมุนเวียนอากาศในกองปุ๋ย เป็นลักษณะของรูประฆังคว่ำนะครับ หรือหลอมฟาง หลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับ เราก็เตรียมวัสดุในท้องที่อย่างเช่น เราตัดหญ้า เรามีเศษ เศษใบไม้ใบหญ้าพันธุ์ใบหญ้าวัวควายที่ชอบกิน ควรจะเป็นพืชสดจะดีที่สุด แต่ถ้าเป็นใบไม้แห้ง ในหน้าแล้งก็จะแนะนำให้เป็นแบบฝังนะครับ เป็นปุ๋ยแบบขุดหลุมฝัง ส่วนผสมและส่วนประกอบก็จะมีใบไม้ใบหญ้าประมาณ 90% 80-90%มาวางให้รอบแล้วก็เหยียบอัดขึ้นเหยียบอัดนะครับ เหยียบอัดให้แน่น ถามว่าทำไมต้องอัดแน่นก็เพื่อให้มันเพิ่มปริมาตร หรือได้เนื้อของปุ๋ยเยอะๆถ้าไม่อัดแน่นมันก็จะลมหลวมนะครับ หลังจากนั้น หลังจากนั้นส่วนประกอบหนึ่งหนึ่งใบไม้ใบหญ้าประมาณ 90% 80-90%แล้วก็ดินประมาณสัก10%ดินมาโรยรอบๆนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวย่อยสลายคือจุลินทรีย์หรือน้ำหมักที่มันมีความเปรี้ยวนะครับเพื่อมากัดก่อนดินและใบไม้ใบหญ้า ให้มันสลายออกมาเป็นปุ๋ยเป็นฮิวมัสนะครับแล้วก็จะมีจุลินทรีย์จากไอ้น้ำหมักนั้นมาด้วย อันนี้หลังจากนี้เราก็เอาเอาดินนะครับ สมมุติว่าตอนนี้เอาดินมานะครับดินแล้วก็ถากเอานะครับ ถากเอาใบไม้ใบหญ้า ถากเอาหญ้าที่อยู่ในสวนนี่แหละ ให้มันมีดินติดมาด้วย เอาหน้าดินเป็นดินร่วนดีที่สุด ถ้าดินเหนียวไม่ดีนะครับ ดินเหนียวไม่ดี เพราะมันจะปรุงยากแล้วมันมันจะไม่ซับเอาเอาปุ๋ย ให้มาอยู่ในเม็ดดินได้ ดินเหนียวมันก็จะเป็นปั้นเป็นก้อนนะจะเป็นดินผงดินละเอียดนี่แหละครับดี เพราะประโยชน์ของดินก็คือหนึ่งเป็นตัวกดทับใช่ไหมครับ สองถ้าใบไม้ใบหญ้ามันเน่า เปื่อยแล้วมันดินนี้ก็จะซับซับเอาปุ๋ยซับเอาฮิวมัสดินนี้จากดินที่ไม่มีปุ๋ยมันจะกลายเป็นดินมีปุ๋ย เพราะมันดูดซึมซับไอความเน่าๆของต้นไม้ใบหญ้ามันลงไปในดินดินก็จะเป็นดินที่มีคุณภาพเป็นปุ๋ยได้เลยงั้นเราก็จะใส่ดินโรยหน้าไปนะครับโรยหน้าไป ครับ จากนั้นเราก็จะมานำเอาขยะเปียกที่เราแช่แช่ไว้นะครับ ซึ่งผมเรียกขบวนการตรงนี้ว่าแช่อิ่มเพื่อเอาไปทำห่อหมก ห่อหมกก็คือเอาไปราดหน้า แล้วก็ห่อเป็นหมกเป็นไอหมกหมัก เป็นปุ๋ยหมักนะครับ อันนี้ก็เหมือนกับเครื่องปรุงนั่นเองนะถ้าเป็นห่อหมกก็เหมือนเครื่องปรุงส่วนใบไม้ใบหญ้าก็เหมือนกับหน่อไม้ ส่วนดินก็เหมือนกับแป้งนะครับ แล้วก็ผ้าพลาสติกก็เหมือนกับใบตองหรือใบยอได้แล้วเราก็ เอามาเลยครับจัดการเทเทรอบๆกองปุ๋ยของเรา เอาไปให้รอบๆเลย เอาเปียกขนาดไหนก็คือเปียกจนกระทั่งมัน มันเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยนะคือเราจะไม่มาเปิดใส่